เป็นคนคนหนึ่งที่ชีวิตไม่มีใคร จะทำยังไงเมื่อข้างในฉันว่างเปล่า จะมีอะไรเปลี่ยนจิตใจที่เคยแสนเศร้า ให้ดีกว่าเดิมจนมาวันหนึ่งตั้งแต่ฉันได้พบเธอ จะเจออะไร ก็ยังยิ้มได้เรื่อยไป คงมีอะไรเปลี่ยนจิตใจ ความรักที่ล้นใจทุกวันไม่เหมือนเก่า เธอเปลี่ยนฉันให้วันนี้ ชีวิตไม่ต้องเงียบเหงาอีกต่อไป เพราะเธอจะทำให้โลกเปลี่ยนไป แค่เพียงมีเธอโลกวันนี้ก็งดงาม อะไรเดิมๆเปลี่ยนกลับกลาย อเดินเข้ามากับความรักที่มีให้มากมายฮูฮูเธอเปลี่ยน ฉันด้วยความรักที่ล้นใจทุกวัน ฉันให้วันนี้ชีว